เป็นกดลองดูวิวาวิวามากเลยคุณผู้ชมเลือกไม่ถูก คือชอบทุกอันเลยคไม่ได้มันจะไม่เสร็จแน่เลยค่ะวันเนี้ยสวัสดีค่ะ ของธนาชัดนะคะ วันนี้นะคะเรามีภารกิจพิเศษค่ะ ก็เนื่องจากว่าใกล้วันปีใหม่แล้วนะคะฝนก็รู้สึกว่าฝนอยากจะเข้าวัดทำบุญค่ะ ก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายวอล์กนี้ชวนเพื่อนๆ มาเข้าวัดทำบุญด้วยกัน แต่เราทำบุญเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคะ มีอะไรตื่นเต้นรออยู่ทางนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่ท่ามหาราชค่ะ ฝนมาเช่าชุดไทยร้านนี้เลยค่ะ ก็วันนี้นะคะ เป็นครั้งแรกที่มาใส่ชุดไทยแบบเต็มรูปแบบให้เพื่อนๆได้เห็นกัน คือตั้งแต่ทำงานวงการมาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ 55 7-8 ปีเนี่ยนะคะ ไม่เคยมีโอกาสได้ใส่ชุดไทยเต็มๆเลย สักครั้งค่ะ ก็จะมีแบบว่าช่วงที่อเจ้าฮิตใช่ไหมคะ เราก็ใส่ชุดไทยไปเดินเล่นบ้าง แต่ครั้งนี้นะคะ จะมาเลือกชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปสวยงาม พร้อมทำบุญแล้วก็บุญฝากทุกคนนะคะ เดี๋ยวเข้าไปเลือกชุดดีกว่าที่นี่เนี่ยเป็นร้านเช่าชุดที่ชุดเยอะมากๆเหมือนตามมาจากอินสตาแกรมติดต่อไปแล้วเขาเปิดให้เราเช้าตรู่กรณีพิเศษเลยนะคะ พี่โฟมกับพี่แตงกวานะคะ ก็เป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านทั้งคู่เลย ก็ใจดีมากๆเลยวันนี้ ให้โอกาสผมได้มาใส่ชุดไทยนะคะ งั้นฝากรบกวนนะคะไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะได้ช่วยเลือกหน่อยนะคะ เดี๋ยวจะแนะนำเป็นชุดก่อนที่ร้านจะมีสามแบบนะคะความแตกต่างจอยู่ที่ประเภทของสบายอันนี้เป็นแบบออริจินอลเลย เป็นสบายแพรจีบหรือแพรเรียบอันที่สองเนี่ยนะคะเนี่ยจะได้รับดิพลมาจากสมัยช่วงอัธยา ถ้าจะคุณคุ้นๆสุดก็คือช่วงออเจ้า เพราะว่ามีคนอินเดียเข้ามาค้าขายในประเทศไทยก็เลยจะเป็นลายอินเดีย ี้ค่ะใช่ อันที่สามอันนี้จะเป็นค่อนข้างแบบประยุกต์คอนเทมพอร์รี่หน่อย เหมือนทางร้านจะเลือกใช้ตัวสบายเพสตัวนี้ซ้อนกับตัวซาตินใช่ค่ะ ค่ะ ส่วนสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านทำเองนะคะ เป็นแบบออมเบรคือ ไล่สีเลย อยากให้ทุกคนใส่รู้สึกว่า อุ้ยทันสมัยขึ้นมา ดูวัยรุ่นขึ้นดูเข้า ถึงง่ายขึ้นเนอะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนอยากลองแบบออริจินอลอ่ะ เดี๋ยวให้แตงกวาช่วยแนะนำได้ค่ะแล้วคุณฝนลองเดินดูค่ะ อันนี้มีเพชรสวย คือเป็นคนชอบกิตเตอร์ทั้งคู่ก็ได้ค่ะเราเราดูว่าตัวเราชอบแบบไหนมากจริงๆเหมือนคอนเซ็ปต์คือลูกค้าสามารถมิกแอนด์แมทสีที่เป็นชุดถายตัวเองออกมาได้แต่แนะนำคุณฝนลองดูสีก่อนว่าชอบโทนสีประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราหยิบขึ้นมาทาบกับตัวจริงๆ ลองดูว่าเราขึ้นกับสีแบบไหน โอ้สวยทุกอันเลยอ่ะ แล้วฝนชอบกิตเตอร์แบบแต่ละมันวิววาวิววามากค่ะคุณผู้ชม เลือกไม่ถูกคือชอบทุกอันเลยค่ส่วนหนึ่งของตัวอย่างสี แค่ตัวอย่างสี เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลองลองเทียบดูสิลองภาพดูปีหน้ามีสีมงคลไหมคะอยากให้พี่เขาเทียบให้กับฝนนะคะ กระโปรงก็เยอะคืออยู่นี่ได้ทั้งวันจนเยอะมากจริง อันนี้ฝนทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่งหน้าทำผมมาตื่นแต่ตีห้าผ้าสีแดงมันมีความยากอีกจะมีสองเฉดอีกค่ะ จะเป็นแบบเรดไวน์เข้มๆแล้วก็อันนี้เป็นแบบแดงเชอร์รี่ มีความมชมพู ถามเรื่องทรงผมนิดนึงค่ะ ทรงผมได้ปกติถ้าอยากให้ดูแบบ traditional เลยแนะนำปล่อยผมยาว แต่เราจะใช้เครื่องประดับดอกไม้ข้าง ๆแรมเพิ่มประมาณนี้ค่ะอุ้ย สวยอ่ะลองดูอีกแบบที่เลือกไว้สักค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น จริงๆสบายเนี่ยห่มซ้ายหรือห่มพาดไหล่ขวาค่ะส่วนมากเราจะห่มพาดทางไหล่ซ้ายเราเปิดไหล่ขวาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราถนัดแขนขวา เวลาเราขยับอะไรเงี้ยค่ะ ปกติเราจะเลือกสบายก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะมาเลือกผ้าถุงที่แมทอันนี้จะได้ความแต่จะซ้อนด้วยสีเขียวโบราณค่ะให้มันดูฝัดกับสี ก็จะเป็นสบายสองชั้นใช่ค่แพ้ กิตเตอร์อะแบบอยากได้โบราณแต่ว่าเจอกิตเตอร์ก็คือต้องเลือกฝั่งนี้ค่ะอยากชนะอิลเตอร์สีอื่นไหม ไม่ได้ถ้าเกิดเลือกสีอื่นมันจะไม่เสร็จแน่เลยค่ะวันนี้เเพิ่มความหลากหลายลองเรากสีชมพู มาได้ใจง่ายด้วย อันนี้เป็นแคนดิเดต number one ของเรา ชมพูมีหลายเฉดอ่อันนี้จะสีออกกีบบัวนิดนึงอันนี้จะสีออกอมม่วงนะคะแล้วก็สีนี้ก็คือชมพูกะปิจะเข้มสุด ปกติเช่าชุดนี่คิดเป็นแบบรายชั่วโมงรายวันคิดยังไงคะ ปกติจะมีเป็น2แพ็กเกจค่ะคุณฝนเนี่ยจะเป็นรายวันมาได้ตอนไปเลยใช่มาถึงหนึ่งทุ่มเลย บางคนเขาอยากใช้นอกสถานที่เราก็จะมีเป็นเลยสามวันไปเที่ยวต่างจังหวัดไปงานที่อื่นนี่นั่นไอชมพูก็น่ารักนวลบุคลิกทำไงดีอ่ะเลือกไม่ได้น้องแดงไม่ไปสีนี้น่าจะยิ่งขาวขาวจะได้ความสดใส ขาจุ๊น่ารักค่ะ เรื่องไม่ได้อ่ะตักติ๊กตักติ๊กตักสีไหนดีคะ พี่พี่ว่าสีไหนดีของบัวสีชมพูใส่แล้วคือกลีดบัวกลีบบัวค่ะใช่โอเคค่ะทุกคนให้อภูชิ้นี้ค่ะ ไปต่อที่ไปต่อที่ข้างล่างเป็นดูเป็นเฉดเดียวกันเยอะมาก อันนี้เขาสั่นมาแล้วเขาสั่นมาให้แล้วด้วยนะคะ อันนี้สีเทาอมชมพูประมาณนี้น่ารักเชียวแล้วก็คุมโทนหน่อยเป็นสีม่วงค่ะชมพูม่วง อันนี้คู่โทนโทนเดียวกันชมพู แล้วชมพูแรกอะคะ มันต่างกันยังไงเป็นเทาชมพู เป็นเทาชมพู อันนี้เป็นชมพูไล่สุดเบสจะเป็นเทา แต่ว่าลายดอกในเนี้ยจะเป็นชมพู แต่ว่าท่าเนี้ยก็คือชมพูชมพูเลยไปทางขาวอุ้ยอันนี้ก็น่ารักหวานหวานได้แล้วสบายใจจังเลย อันนี้ค่ะชอบชอบชอบชอบ อันนี้เป็นไล่สีค่ะ คัสตาร์ดไล่ไป ชมพูออันนี้ชมพูไล่สไล่สีก็จะหวานหวานน้องสีขาว ขาวก็ดูแบบ เรียบร้อยเลยอันนี้อะไรคะสีขาว น่า น่ารักเลย อุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวขอแวะไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะซีอูค่ะ สำหรับตัวเครื่องประดับนะคะ ทางร้านก็จะมีให้เลือก ที่หลากหลายเลยให้เข้ากับชุดลูกค้ามีทั้งโทนทองแล้วก็โทนเงินค่ะ ทองก็จะมีพลอยหลายสีด้วยค่ะ ต้องรอหมดเลยค่ะสวยทุกชิ้นเลยอ่ะอันนี้เป็นทองแดงนะคะพัทเทินที่หนึ่งทองแดงแบบพัทเทินที่สองค่ะ ทองชมพูเข้มก็สวยนะจะได้ความแบบไทยถ้าจะเข้าเลยนี้เงินชมพูค่ะ เงินชมพูเขียวค่ะเงินชมพูล้วนแล้วก็เป็นเงินชมพูอมฟ้าค่ะ สวยหมดเลย ทำไมที่นี่เลือกยากจังเลยคะอาจจะชอบสีแดง อันนี้ไหม ชอบอันนี้ค่ะโอเคได้ค่ะเป็นสีนะคะ เป็นตัวทองนะคะ แล้วก็ประดับอัญมณีสีแดง เรียบร้อยไหมคะพรอบยังไม่หมดพรอบยังไม่หมดร่มด้วย อ๋อร่มเป็นสีครีมจะได้เข้ากับชุดแม่หญิงของคุณเฮ้ยวิธีคอยลองกางแล้วแบบขอบคุณค่ะ เรียบร้อย นี่เดี๋ยวฝนเติมเครื่องสำอางนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะ ก็ถึงวัดราชบพิตรแล้วค่ะผมอยากจะเล่าประวัติให้ฟังสั้นๆนะคะก็คือวัดนี้เนี่ยเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 กับรัชกาลที่7ค่ะ ซึ่งความสวยงามของวัดนี้เนี่ยคือถ้าจะเห็นข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบ ไทยผสมยุโรปนะคะ มีความสวยงามมาก จุดเด่นเลยเนี่ย มีโบสถ์ที่เป็นรูประฆังค่ะ ก็วันนี้ฝนจะมาทำบุญนะคะ ก็บุญมาฝากทุกคนถือโอกาสเปิดปีใหม่ไปด้วยเลยค่ะ ปกติแล้วเนี่ยชาวต่างชาติอ่ะ ก็จะมาเช่าชุดไทยเพื่อมาถ่ายรูป แต่จริง ๆ แล้วช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คนไทยอย่างเราเนี่ยก็ไปเช่าชุดมาทำบุญวันปีใหม่รับพรกันก็ดีนะคะแต่ฝนขอตัวเข้าไปทำบุญด้านในนะคะ วันนี้ซื้อดอกบัวมาพับถวายพระด้วยค่ะ บอกว่าถ้าพับดอกบัวถวายวัดเนี่ยชาติหน้าเราจะเกิดมาสวยแต่ชาติหน้าเนี่ยยังไม่เห็นผลแต่ว่าที่เห็นผลชาตินี้แน่ๆเนี่ยคือเวลาเราพับดอกบัวเราได้ใช้สมาธิในการจดจ่อในการทำทีละสิ่งทีละอย่างนะคะ ค่ะก็ก่อนจะปิดคลิปในวันนี้นะคะฝนก็อยากจะสวัสดีปีใหม่สำหรับปีนี้ของทุกๆคนเลยนะคะ ก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสมหวังนะคะ ก็ได้ทำทุกอย่างอย่างที่ต้องการค่ะ สวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆค่ะ